ก็ถือโอกาสนี้มาถามดูคร่าวๆ เลยว่า คนลูกค้าที่อยู่ข้างในร้านชัดคิดยังไงบ้างกับการทำงานในโคเวกิ้งสเปซมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับ นี่ก็เป็นคนแรกก็คือเป็นลูกค้าชื่อคุณชินยะนะครับ เป็นคนญี่ปุ่นก็ทำงานที่นี่มาสักพักแล้วก็เป็นเพื่อนผมเองด้วยนะครับรู้จักกันที่ที่ร้านชัดแล้วก็ทำบริษัทใกล้เคียงกันทำด้านสติกเกอร์ดีไซน์สติกเกอร์ที่เห็นอยู่ใน Facebook เยอะแยะไปหมด ชื่อบริษัทควานนะครับก็เดี๋ยวเขาอาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วนี่เราพูดภาษาไทยได้ก็เอาขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาแปลใหนเ้างอีกทีนึง a c t u a y a so why do you think um, uh, uh, what's the benefit of working in a co-working space u from, from your own perspective? Okay, so yeah, actually, like I have two two benefits to working in here. Um, the first one is the network, because like a working space, there are many uh, companies and freelancers and people gathering and working, sitting together and so like it could um like uh, we have like new meet meetups happening naturally um and, like high frequently so uh, it's very good to know like other people and also it's very good to have some new business opportunity so that is the first benefit and the second benefit is that uh, like uh, we especially like this space like um like here's very like nice space so uh, we could work more productively and also creatively so uh, yeah, we really appreciate the environment here. Thank you. Mm. Uh, อันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ทำงานอยู่ใน Launchpad ชื่อบริษัทว่า ชื่อบริษัทว่า The Gay Passport ครับผม แล้วก็รันโดยสองคนสองท่านนี้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาถามคุณตุ๊กดูก่อนแล้วกันทำไมถึงคิดยังไงกับการทำงาน co-working space แตกต่างยังไงกับการทำในออฟฟิศปกติธรรมดาครับโอเคเลยครับ อันดับแรกนะครับผมอชอบบรรยากาศของ co-working space นะครับ เพราะว่าคือผมไปมาหลายที่แล้วนะครับ แล้วก็ ชอบชอบของลอนช์พอ a ตรงที่คือหนึ่งชอบไพดานสูงอันดับแรกเลย แล้วก็อันดับที่ 2 ก็คือได้ ได้เจอกับคนอื่นๆด้วย ที่ ที่มีมีความสนใจคล้ายกัน แล้วก็ได้รู้จักหลากหลายสาขาอาชีพด้วยซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับ ผมไม่เก่งอีกด้านหนึ่ง แต่ว่าได้ ได้ได้ รู้จักคนที่เขาอาจจะมีส่วนมาเติมเต็มมาช่วยด้วยใช่ครับใช่ครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความความรู้กันนั่นเองนี่นี่นี่นี่เป็นข้อสำคัญ Maybe you can share a little bit about why, um, um, about like uh, why you like co-working space rather than uh, working in a I think for a company like ours, it's really good to, because we're in creative industry, to be able to bounce ideas around the table. So when you're sitting at a table and there's other people doing exciting projects, it's really easy to, to chat about what you're doing and get ideas from them. For us, that's definitely the biggest advantage. Thank you so much, guys. You're welcome. ก็อันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าที่อยู่ในร้อนแชทนะครับก็ชื่อคุณยูทิงคุณยูทิงทำ Product ชื่อว่า Line Who's Call ก็ Line Who's Call ก็เป็น Product ที่ What do you use Line Who's Call for? Oh, um, it's actually Who's Call now. There's no line. Who's Call? Okay, no yeah. Line. So um, What we do is that we're a caller identification app, and what it does is when you have a number that calls you and is not in your contact list, we're able to identify right away. So you can choose to pick up the phone call or not pick up the phone call. ก็ basically ก็คือถ้าเกิดว่าประกันโทรมาใช่ไหมเราไม่อยากรับเบอร์ประกันไอ้นี่มันก็บล็อกเลยบล็อกเลยวางสายบล็อกเลยวางสายบล็อกเลยสะดวกสบายมากอันนี้คือ push call นะครับ แล้วก็อาจจะถามคุณทิงว่าทำไมเลือกที่จะทำงานใน co-working rather than จะไปทำงานที่ข้างในออฟฟิศออฟฟิศธรรมดา Uh, because I have a very small team, so I like to work around in places where I can actually be around lots of people from different uh, professions and backgrounds. So if ever I have a question I need to ask about a designer or a programmer, I can just look to my side and ask. And I like being in a coffee shop environment, so it's always very loud and happy, and it helps me think better when it's noisy. อันนี้ก็เป็นลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งของเรานะครับสกิลเลนแล้วก็อันนี้คุยกับคุณบิ๊กก็อยากจะถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกที่จะทำงานใน co-working แทนที่จะไปทำในออฟฟิศหลักครับ สวัสดีครับชื่อบิ๊กนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสกิลเลนเว็บไซต์คอร์เรนออนไลน์ครับ ที่เลือกทำงานใน co-working space เพราะว่าชอบของในเรื่องของ facility ครับคือ co-working space ก็มีทั้งห้องประชุมห้องครัว รื่องไทยเอกสารก็มีครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลที่2 ก็คือชอบในความเป็นคอมมูนิตี้เรามาทำงานก็เจอเพื่อนทุกวัน บางทีก็ไปขอความรู้จากบริษัทอื่นบ้าง แล้วก็คุยกันปรึกษากันได้ ก็ทำให้มันมันมีความรู้สึกเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบเราช่วยเหลือกันตลอด